การจัดลำดับ การจัดกลุ่ม การล็อก การซ่อนเลเยอร์ ในการทำงานของโปรแกรม Inkscape รูปร่างต่างๆ สามารถสร้างเป็นกลุ่มหรือก r ุ u p ปิ้งเพื่อความสะดวกในการเลือก เคลื่อนย้าย ย่อ หรือขยาย หรืออื่นๆ พร้อมๆ กันทีเดียวทั้งกลุ่ม การสร้างกลุ่ม มีวิธีการสร้างคือ 1. เลือกรูปร่างทั้งหมดที่ต้องการสร้างเป็นกลุ่ม 2. ไปที่ Object Group หรือกด Ctrl G หรือคลิกที่ปุ่ม บน c อ m m a n d Bar การแตกกลุ่ม and grouping 1. เลือกกลุ่มที่ต้องการแตกกลุ่ม 2. ไปที่ Object Ungroup หรือกด Ctrl U หรือคลิกที่ปุ่มบน Command Bar หรือดับเบิลคลิกที่กลุ่มของรูปร่าง การแก้ไขวัตถุในกลุ่ม โดยไม่ต้องแตกกลุ่ม โดยปกติเมื่อทำการย้าย ย่อหรือขยาย หมุนเติมสีหรืออื่นๆต่อกลุ่ม จะมีผลต่อวัตถุทั้งหมดในกลุ่ม แต่เราสามารถเลือกกระทำดังกล่าวต่อสมาชิกในกลุ่มตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ โดยไม่ต้องแตกกลุ่มออกมาก่อน เช่น ถ้าต้องการจะเติมสีให้กับรูปสี่เหลี่ยมเป็นบางรูปในกลุ่ม วิธีการคือให้กด Ctrl o n o พร้อมกับคลิกเลือกสมาชิกในกลุ่ม จะได้ค่าเท่ากับการเลือกสมาชิกในกลุ่ม ตัวที่ถูกคลิก ซึ่งจะสามารถปรับแต่งสมาชิกตัวนั้นได้ตามความต้องการของเรา set order หรือลำดับชั้นของรูปร่าง เป็นการเรียงซ้อนทับกันของรูปร่างในแนวแกน z หรือแนวตั้งฉากกับระนาบของพื้นที่ทำงาน Set Order จะเป็นไปอย่างธรรมชาติ เมื่อสร้างรูปร่างซ้อนกัน โปรแกรมจะจัดลำดับ Set Order ให้โดยอัตโนมัติ โดยรูปร่างที่สร้างทีหลังจะซ้อนด้านบนของรูปร่างที่สร้างก่อนหน้า แต่เราสามารถเปลี่ยนลำดับทีหลังได้ การเปลี่ยนลำดับชั้นของรูปร่าง หรือการเปลี่ยน Set Order มีวิธีการคือ 1. เลือกรูปร่างที่อยู่ซ้อนกัน 2. ใช้คำสั่งดังต่อไปนี้ ไปที่เมนู Object Rise หรือกดปุ่ม Page Up หรือคลิกที่ปุ่มย้ายรูปร่างขึ้นไปหนึ่งขั้น Object Lower หรือกด Page Down หรือคลิกที่ปุ่ม จะมีค่าเท่ากับ ย้ายรูปร่างลงไป 1 ขั้น ไปที่เมนู Object Rise on Top หรือกด Home หรือคลิกที่ปุ่ม จะมีค่าเท่ากับ ย้ายรูปร่างไปบนสุด ไปที่เมนู Object Rise to Bottom หรือกด N หรือคลิกที่ปุ่ม จะมีค่าเท่ากับย้ายรูปร่างนั้นลงไปด้านล่างสุด กรณีการคลิกใช้ปุ่ม เราต้องเลือก select to o l ก่อน แล้วปุ่มจะปรากฏบน to o l control bar ด้านบน โดยมีลำดับการใช้งานคือ ปุ่มนำรูปร่างไว้ล่างสุด ปุ่มนำรูปร่างขยับลงหนึ่งขั้น ปุ่มนำรูปร่างขยับขึ้นหนึ่งขั้น และปุ่มนำรูปร่างไว้บนสุด เลเยอร์เลเยอร์หรือลำดับชั้นของภาพ มีลักษณะคล้ายกับ Z order คือใช้เรียงลำดับชั้นของรูปร่างในแนวแกน Z แต่เลเยอร์นั้นมีการจัดเรียงแบบกลุ่ม สามารถมีวัตถุอยู่ในเลเยอร์ได้มากกว่า ทำให้สะดวกในการทำงาน โดยเฉพาะงานที่มีความซับซ้อน บางครั้งเราก็เปรียบเลเยอร์เหมือนแผ่นใสที่วางซ้อนๆกัน แต่จะมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ช่วยให้การทำงานง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Set Order เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเลเยอร์เป็นการเรียงลำดับชั้นของรูปร่างภายในเลเยอร์หนึ่ง ๆ เท่านั้น ไม่สามารถทำ Set Order ข้ามเลเยอร์ได้ สำหรับเลเยอร์เมื่อเริ่มต้นการใช้งาน โปรแกรมจะมีมาให้1เลเยอร์ซึ่งสามารถเพิ่มและเรียงลำดับได้ตามต้องการ การบริหารจัดการเลเยอร์จะใช้หน้าต่างเลเยอร์ การเปิดหน้าต่างเลเยอร์ให้ไปที่เมนูเลเยอร์เลเยอร์หรือกด Shift Control L คุณสมบัติต่างๆในหน้าต่างเลเยอร์รายการเลเยอร์จะแสดงเลเยอร์ทั้งหมดที่มีแสดงชื่อของเลเยอร์หากทำงานอยู่ในเลเยอร์ใด จะมีแถบสีคาดที่เลเยอร์นั้น หากสร้างรูปร่างขณะทำงานอยู่ในเลเยอร์ใด รูปร่างก็จะปรากฏที่เลเยอร์นั้น ส่วนประกอบของเลเยอร์ มีดังนี้ รูปตา แสดงสถานะการซ่อนหรือแสดงเลเยอร์ เมื่อคลิกจะเป็นการซ่อนรูปตาจะปิดลง เมื่อซ่อนเลเยอร์ รูปร่างที่อยู่ในเลเยอร์นั้นจะมองไม่เห็น แต่ยังคงมีอยู่ รูปแม่กุญแจ จะแสดงสถานะการล็อกเลเยอร์ เมื่อคลิกเกิดการล็อกแม่กุญแจ จะแสดงเป็นภาพแม่กุญแจกำลังถูกล็อกอยู่ เมื่อล็อกเลเยอร์ รูปร่างที่อยู่ในเลเยอร์นั้น จะไม่สามารถเลือกหรือทำการแก้ไขได้ ชื่อเลเยอร์แสดงชื่อเลเยอร์ การเปลี่ยนชื่อเลเยอร์ทำได้ง่ายๆ โดยการคลิกที่ชื่อแล้วเพิ่มชื่อใหม่ลงไป ปุ่มบวก ใช้สร้างเลเยอร์ใหม่ หรือกด Ctrl Shift N เมื่อคลิกจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้ตั้งชื่อเลเยอร์ใหม่ที่จะสร้าง ปุ่มย้ายเลเยอร์ ไปไว้บนสุด ปุ่มย้ายเลเยอร์ ขึ้นไปหนึ่งขั้น ปุ่มย้ายเลเยอร์ ลงไป 1 ขั้น ปุ่มย้ายเลเยอร์ ลงไปไว้ล่างสุด และปุ่มลบเลเยอร์ หากสังเกต เลเยอร์จะมีช่อง Blend Mode Blend Mode ใช้เลือกรูปแบบการซ้อนทับกันของเลเยอร์ เริ่มต้นจะเป็นค่าปกติ normal โดยปกติ หากค่าความโปร่งใสหรือค่า opacity เป็น 100%เลเยอร์ด้านบนจะบังเลเยอร์ด้านล่างจนมิด Blend Mode ยังมีรูปแบบที่หลากหลาย แถบเลื่อน opacity สามารถเลื่อนปรับความโปร่งใสของทั้งเลเยอร์ได้ การสร้างเลเยอร์ใหม่ ให้เราไปที่เเยอร์ add layer หรือ Ctrl Shift N หรือที่หน้าต่าง layers คลิกที่ปุ่ม จะปรากฏหน้าต่าง add layer ที่หน้าต่าง add layer ให้เราตั้งชื่อ layer และเลือกตำแหน่งของ layer คลิกที่ปุ่ม add จะปรากฏรายการ layer เพิ่มเติมในหน้าต่าง layer การเลือกทำงานกับเลเยอร์ใด ๆ หากทำงานอยู่กับเลเยอร์ใดวาดรูปร่างอะไรลงไป รูปร่างก็จะอยู่ในเลเยอร์นั้น วิธีการเลือกทำงานกับเลเยอร์ใด ๆ สามารถทำได้โดย กด Ctrl ค้างไว้แล้วกด Page Up เป็นการย้ายไปทำงานกับเลเยอร์ด้านบน กด Ctrl กด Page Down เป็นการย้ายไปทำงานกับเลเยอร์ด้านล่าง หรือคลิกที่ชื่อเลเยอร์ตรง ๆ ในหน้าต่างเลเยอร์การย้ายเลเยอร์ที่หน้าต่างเลเยอร์คลิกเลือกเลเยอร์ที่จะทำการย้ายลำดับชั้น ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อย้ายลำดับชั้นของเลเยอร์เลเยอร์ rise layer เป็นการย้ายเลเยอร์ที่เลือกขึ้นไป 1 ชั้น Layer Lower Layer เป็นการย้ายเลเยอร์ที่เลือกลงไป 1 ชั้นเเลยอร์ เลเยอร์ทูท็อป เป็นการย้ายเลเยอร์ที่เลือกไปไว้ด้านบนสุดเอร์ เลเยอร์ทูบอททอมเป็นการย้ายเลเยอร์ที่เลือกลงไปไว้ด้านล่างสุดบลนด์โหมด คือรูปแบบการซ้อนกันของเลเยอร์ ซึ่งโดยปกติ เลเยอร์บนจะบังเลเยอร์ล่างแบบทึบแสง Blend Mode จะมีค่าเท่ากับ Normal แต่คุณสมบัติของ Blend Mode จะมีตัวเลือกในการซ้อนกันแบบอื่นๆอยู่ด้วย โดยแต่ละรูปแบบจะสร้างลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น รูปแบบ Multiply Screen Darken Lighten Overlay Color Dodge Color Burn hard light soft light difference exclusion hue saturation color luminosity การล็อกและการซ่อนรูปร่าง รูปร่างสามารถถูกซ่อนหรือถูกล็อกได้ การล็อกหรือซ่อน อยู่ที่การบริหารจัดการของผู้ใช้ วิธีการล็อก หรือการซ่อน 1. เลือกรูปร่างที่ต้องการจะซ่อนหรือล็อก 2. เปิดหน้าต่าง Object Property หรือกด Control ค้างไว้แล้วกด Shift แล้วกด O ที่หน้าต่าง Object Property ให้คลิกที่กล่องตัวเลือก Hide เพื่อซ่อนรูปร่าง และคลิกที่กล่องตัวเลือกล็อกเพื่อล็อกรูปร่าง เมื่อต้องการยกเลิกการซ่อนทั้งหมด ให้เราไปที่ Object Unhide All หากเราอยากยกเลิกการล็อกทั้งหมด ให้ไปที่ Object Unlock All